IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาแนวคิด ด้านการเรียนการสอนภาษา ของคอแนวคิดพฤติกรรมนิยม สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับดิฉัน ดรสริญญาคติยะในรายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English สำหรับเนื้อหาในวันนี้ เราจะมาดูวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา โดยแบ่งตามหลักทฤษฎีการเรียนการสอน ไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะ กว่าจะมาเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีอันทันสมัย เหมือนในภาพนี้ การเรียนการสอนภาษาได้มีการพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนภาษา เป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นตัวถ่ายทอดเนื้อหาหรือบทเรียนไปสู่ผู้เรียน คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้ ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย คำที่นิยมใช้เรียกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 2 คำคือ CAI หรือ Computer Assisted Instruction กับคำที่ 2 ก็คือคำว่า CAL หรือ Computer Assisted Learning โดยคำว่า CAI เนี่ยจะนิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาและ CAL จะนิยมใช้กันในประเทศทางแถบยุโรป แต่ทั้งสองคำเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะคะ ต่อมา ได้มีการพัฒนานำเอาคอมพิวเตอร์เนี่ย มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเราก็เรียกศาสตร์นี้ว่า CALL หรือ Computer Assisted Language Learning ค่ะ คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษา มีการพัฒนาควบคู่ไปกับทฤษฎีทางการเรียนรู้ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง w a l s h o w e r ได้แบ่งพัฒนาการของ Call ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม ระยะที่ 2 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษา ในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร และระยะที่ 3 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษา ในยุคบูรณาการอินเทอร์เน็ต ในบทเรียนนี้เราจะมาดูแนวคิดหลักและลักษณะเด่นของคอในช่วงแรก นั่นก็คือ คอในยุคพฤติกรรมนิยม เรามาชมคลิปสั้นๆกันก่อนเลยนะคะ ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคอในยุคแรก เราลองมาดูหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีการวางเงื่อนไข โดยเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่มนุษย์และสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และพฤติกรรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ้น หากได้รับการเสริมแรงที่เหมาะสม ขอยกตัวอย่างสุนัขจากการทดลองของพาฟลอฟ เวลาที่สุนัขเห็นกระดูกมันมักจะน้ำลายไหลด้วยความหิว พาฟลอฟจึงทดลองสั่นกระดิ่งทุกครั้งที่เขาเอากระดูกให้สุนัข หลังจากที่ฝึกแบบนี้ไปสักระยะหนึ่ง สุนัขจะน้ำลายไหลทุกครั้ง ที่ได้ยินเสียงกระดิ่งไม่ว่ามันจะได้กินกระดูกหรือไม่ การทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ของสัตว์สามารถเกิดขึ้นได้จากการวางเงื่อนไข แล้วการทดลองนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอย่างไร คือในยุคหนึ่งนักการศึกษานิยมประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางจิตวิทยากับการเรียนการสอนภาษาทำให้เกิดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าการเรียนภาษาของผู้เรียนเกิดจากการวางเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูด สิ่งเร้าที่จำเป็นก็คือสิ่งที่ครูสอนหรือนำเสนอแก่ผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยครูจะคอยให้การเสริมแรงโดยการชมเชย หรือการที่ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจกับการเรียนของตนเอง การนำทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาได้แก่ การแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยจากง่ายไปสู่ยากในลักษณะเส้นตรงหรือลีเนียโดยมีการบอกเป้าหมายและจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน มีเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง และการให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบที่น่าสนใจทันที การนำเสนอเนื้อหาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมทั้งการนำเสนอที่แปลกใหม่ ซึ่งอาจจะใช้ภาพ เสียงหรือกราฟิก แทนที่จะใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว เรามาดูตัวอย่างการเรียนรู้ภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ชมคลิปไปแล้ว พอจะสรุปลักษณะสำคัญของคอในยุคพฤติกรรมนิยมได้ไหมคะ ใช่ค่ะ คลิปที่ชมไปเนี่ย แสดงให้เห็นการเรียนตามแบบพฤติกรรมนิยมได้ชัดทีเดียวนะคะ ถูกต้องค่ะ อาจารย์คะ แนวคิดพฤติกรรมนิยมมีหลักการยังไงคะ แนวคิดพฤติกรรมนิยมก็เป็นไปตามชื่อทฤษฎีเลยก็คือ จะเน้นในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก หรือเราจะเน้นที่ การกระทำภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตได้ แนวคิดนี้จะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบย่อยๆ ในแต่ละส่วน เพื่อนำไปสู่ภาพรวมองค์ความรู้ในที่สุด องค์ประกอบ ย่อยๆ ในที่นี้หมายถึงอะไรคะ แนวคิดนี้เนี่ย จะเชื่อว่าภาษาประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆ เช่นคำศัพท์และไวยากรณ์หรือ grammar ที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การเรียนภาษาเนี่ยจึงต้องเริ่มจากที่หน่วยย่อย ๆ ก่อน แนวคิดพฤติกรรมนิยมมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยกันเรียนรู้อย่างไรคะ ประเด็นแรก เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหาบทเรียนก็คือคอในยุคต้นเนี่ยจะเน้นให้เรียนโครงสร้างภาษา หรือว่าคำศัพท์ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบย่อยๆ นี้ เขาก็จะสามารถไปผลิตภาษาเพื่อการสื่อสารได้ค่ะ นอกจากนี้ตามที่เราเห็นในคลิปตอนต้นคอแบบพฤติกรรมนิยม จะเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งคอแบบพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเน้นหลักการ 3 ประการค่ะ หลักการแรกนะคะ คอแบบพฤติกรรมนิยมจะใช้เนื้อหาหรือบทเรียนเดิมซ้ำๆโดยอาจเน้นเพียงเนื้อหาเดียวต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับความทรงจำและการเรียนค่ะ หลักการที่ 2 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา เป็นแหล่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากข้อมูลซ้ำๆโดยเนื้อหาที่ทำการเรียนจะมีความคงที่ของเนื้อหา ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนของตนเองได้ตลอด หากคิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ผู้เรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้ การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ในระยะนี้ จะไม่มีการให้แรงกระตุ้นทางลบค่ะ ไม่มีการให้แรงกระตุ้นทางลบเลยเหรอคะ ใช่ค่ะ คอแบบพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะไม่ให้แรงกระตุ้นทางลบ ก็คือเขาจะไม่บอกว่าคุณทำผิดนะ คุณเรียนไม่ดี คุณทำแบบฝึกหัดไม่ผ่าน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทัศนคติทางลบ หรือว่าต่อต้านการเรียนภาษา ส่วนหลักการที่ 3 นะคะคอแบบพฤติกรรมนิยม เชื่อว่า คอมพิวเตอร์ สามารถให้ความเป็นส่วนตัวในการฝึกฝนภาษา ซึ่งเราก็เคยเป็นผู้เรียนภาษามาก่อน เรามักกลัวความผิดพลาด เพราะแรงกดดันในการเรียนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนซึ่งมีทั้งครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น ถ้าเราพูดผิดหรือตอบคำถามผิด เราอาจจะรู้สึกประหม่าและเสียหน้า จนทำให้เราไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ ไม่อยากจะพูด ไม่อยากเขียน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เราไม่อยากทำผิดต่อหน้าคนอื่น การเรียนด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจึงเป็นทางแก้ปัญหานี้ได้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงกดดันจากคนรอบข้าง มาถึงตอนท้ายกันแล้วนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับคอในยุคแรก หรือว่ายุค พฤติกรรมนิยมที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดซ้ำๆจนเกิดความเชี่ยวชาญ และในครั้งต่อไป เราจะมาดูคอในยุคที่ 2 กัน รอชมกันนะคะ ว่าจะต่างกับคอนในยุคต้นหรือเปล่าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ